ให้คิดสูตรใหม่ก่อนเนาะเออเอ็ดมาคูณสองคูณสี่ไปละค่ะหกสิบสี่บาทเออห้อล่างเทียเขาเล่นแต่เกมเก่าๆหลาย มันกะเบื่อแล้วค่ะ คือจังว่าตอนที่หนูนะเล่นโลมาละโอ้โหเล่นโลมาเล่นอยู่นั่นละแต่ว่า นอกเวลาหนูนะก็ไปเล่นเกมอื่นแน่เนาะค่ะ มาแต่ว่ามือนี้ เอาเอาเล่นช่วมาให้เบิ้งแน่เนาะค่ะ กลายเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่หนูนะเล่นดูคือกันเพราะว่า เวลามันเข่าสเก็ตเตอร์เนี่ย เออ มันได้หลายแล้วค่ะ เวลาเข่าสเก็ตเตอร์นี่โอ้โหแม่งคูณโคตรหลายอะ่ะ เป็นอีกเกมนึงแล้วค่ะ ที่หนูนะอยากแนะนำอีกเกมนึงกับเป็นสปิริตวันเดอร์เนาะ คนไม่ค่อยเล่นอ่ะหนูนะก็ไม่ค่อยเข้าใจึ้นกันว่าเป็นอย่างสปิริตวันเดอร์มันว่าดีมองเลยว่ะ ทั้งที่มันมีกองซุ่มมาให้น้ำแล้วค่ะหนูนะยังมากเล่นเล่นเลยนะไอ้ิริตวันเดอร์เออเล่นดูแล้วค่ะ แต่ว่าไม่ได้เอามาเล่นในเบิงเพราะว่าคนไม่ค่อยมักปันไหน เพราะเล่นแบบ เล่นแต่โลมาคนก็ถามว่าคือว่าเล่นเกมอื่นแน่เพราะไปเล่นเกมอื่นก็ถามว่า คือว่ากลับไปเล่นโลมาแน่เอี่ยงวะรู้เสียวตรงไหนปู่เออมาหนังสือคอมโบดีแล้วค่ะ เกมนี้สวยเลยไว้ค่ะโอ้โหบอตอให้เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปค่อย ๆ เก็บไปเนาะค่ะ เกมมูนี่มันบ่มีสูตรตายตัวดอกแต่ว่าเวลาเนี่ยเออสำคัญโอเคคูณสอง ดูนะคิดว่าเกมนี้มันคล้ายๆ เกมแมวเนาะเออเกมนี้มันคล้ายๆ เกมแมวอะแต่ว่าหากสมมติว่าเขาสเก็ตเตอร์นะไอตัวสเก็ตเตอร์อะมันไม่ได้คุ้นหลายคือเกมแมวเนาะค่ะ แต่ว่ามันจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าตัวสเก็ตเตอร์เขาอะมันจะได้คุสอ2แล้วมันก็จะได้หมุนฟรีอีกน้ำรอบนึงเนาะค่ะ เขาเอิ้นว่าอย่างอะเอ่อได้ฟรีสปินเพิ่มเออได้ไปหมุนเพิ่มอีกรอบนึงเนาะ แยกโอ้โหเออหนังสือมา ขอแยกเออแยกมา ขอเอ็ดเอ้ยมีไว้ว่ะสวย เต็มช่องไป ราคาร้อยหกสิบอาจจะเห็นว่าตรงที่ว่ามันแตกธรรมดาเนี่ย มันแตกไม่ค่อยหลายเนาะค่ะ เกมมูนี่มันได้กับฟรีสปินเนาะค่ะ เอาจริงนะฮะมีเงินนี่อัดไปเลย ซื้อฟรีสปินไปเนี่ย อาจจะคุ้มกว่าก็ได้ เออสวย เกมมูนี่คุ้มน้ำฟรีสปินเนาะค่ะ ต่ว่าหากเล่นเอาแบบบ่หวังฟรีสปินให้มันแตกโบบาโบบาเนี่ยต้องไปเกมพวกที่มันบ่มีซื้อฟรีสปิน ยกตัวอย่างเช่นเกมหนู เกมงัวเกมสปิริตวันเดอร์เกมเสือมูเนี่ยไอที่มันบ่มีซื้อฟรีสปินเนี่ยมูเนี่ยมันจะแตกนอกหลาย เออแต่ว่าหากพวกมีซื้อฟรีสปินนี่มันสิหวังกับฟรีสปินมากกว่านะคะโอเคหนึ่งสองไป ไว้เข่าโอเคได้เราค่ะ 88 บาทเนี่ยมันแตกม่ค่อยหลายเนาะโอเคห้าซีเอาหลายหืีเกมมูนี่ต้องแบบเต็มแถวเต็มช่องเข้าใจปะแต่โอกาสเข่าเต็มแถวนี่มันจะยากขึ้นกันนะโอ้โหมาส่วนมาก มันที่เข่าจะพวกตัวหนังสืออะไอพวกเป็นรูปไม่ค่อยเข่าบันไดหนังสือค่ะคูณสองไปละสี่สิบบาทเนี่ยได้หน่อยนะ เดี๋ยวเขาจะมารุ่นพวกฟรีสปินนี่อย่างเอา มาดิคิงมา เออนั่นละ สวยเดี๋ยวไว้ค่ะ เอ็ดมา เออ อุ้ย ได้อยู่อ่ะ โอเคขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะในแมมมาคูณสองสิบหกบาท ได้เราค่ะ คูณสี่ สวยสี่สิบแปด โอเค พอดีกับมีพอเสียกะหลายเนาะเกมมูนี่หากจะเล่นกะเอ่ออยากให้ใส่วิจารณญาณในการเล่นน้ำเนาะค่ะเขาเอินว่าอย่างเออนว่าเล่นแบบมีสติเนาะโมแมนเล่นแบบตะพื้ตะพื้อาว่าโอเคสิบไม่ค่ะคูณสอง โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ่ค่อยเขาว่ะ รุ่นย่างเดียวก็คือรุ่นในเขาสเก็ตเตอร์เนาะค่ะรับว่าเขาสเก็ตเตอร์นี่กะหนักเอาเรื่อง ก็ถือว่าหนักอยู่นะรับว่าเขาสเก็ตเตอร์เลยรับว่าเขาเดี๋ยวเปลี่ยนเกมเลยเนาะค่ะโยกไปเกมเสือคืนโอ้โหสามไม่เล่นในบึงสภาพเออเอ็ดวะคิงเขาโอ้โหได้สิบเออสิบมา เดวายค่ะ ไปต่อร้อยเก้าสอง สวยบวกเข่าอีกโอ้สภาพเหลือสามร้อยแล้วค่ะ จากพันหนึ่งโอเคเหลือสองร้อยไปกดหมุนเองเออแยกมา ทิ้งเข่าสิบดิโอ้โหเออได้แหม่มอยู่ป่ะพุ้นสองไปค่ะ เออทั้งซื้อสามร้อย อ๋อขึ้นมาคืนแล้ว โอเคคุณสีอือหืออือหืออือหือดีนะ มาคืนให้ไปอีกสิบไม่โอเคสม่ะโอ้โห ไอผู้ซ้ายกับผู้หญิงนี่ ค่อนข้างที่สีเขายากเนาะค่ะ เกมนี้แทบจะไม่หวังเลยนะหนูนะเนี่ย ไปรุ่นกับพวกหนังสือกระต้าสมอย่างฟรีดีกว่า อีกอันเดียว อีกอันเดียว โชโชโชโอ้โหเออเดี๋ยวแมมมา รุ่นต่อค่ะ รุ่นต่อมา มา มา มา โอ้โหบอมาเออ นั่นละไดเอทกับคิงต่อมาดิ มา มา มา มาเออ นั่นละโอเคมา โอ้โหว่าสิเข่าไห้วะสิแมมเลย โอเค ได้เข่าฟรีสปินแล้วค่ะ ไปแปดข้างเขามาเบิ้งขอดีของเกมนี้กัน เออ คูณ 8 ไปแล้วค่ะ 256พอดีก็คือหากสเก็ตเตอร์ตกลงมาตัวหนึ่งคูณไปเพิ่มอีก 2 แล้วก็บวกสปิน เพิ่มอีก 2 เออ ไปแยกมา 32 บาทได้หน่อยดูว่าเออกันละ ช่างไรอีก โอ้โหสว่้าสิหกถุยเออชิบมาเออ โอ้โห มาแบบสิ โอ้ได้แปดร้อยเองหรือว่าจะสิได้หลาย โอเคค่ะ992 บาทได้หน่อยว่ะ สวย เออนี่ละได้สปินเพิ่มอีกนึง นั่นละ เห็นว่า นี่คือข้อดีของมันเนาะค่ะห้าเข่าสเก็ตเตอร์นี่ หมุนแบบจุกๆเลย ห้าตกลงมาดูกะหมุนไปเรื่อยๆเนาะค่ะ เออเอ็ดมาสามร้อยเรามาเอามาอีกข้างสุดท้ายเนาะค่ะ สุดท้ายท้ายสุด ไปค่ะ โอ้โหบ่เขาโอเค ได้มาหน่อยก่ยังดีกว่าบ่ได้เนาะค่ะ ได้มาต่อทุน 2,256 บาท เนาะไป โอเคสามพันปั๊บไม่นะคะเป็นร้อยเนึงโอเค ไปหมุนต่ออีกสิบไม่นะคะ่ะ เอ้ยได้หรอวะ แบบนี้ก็ได้เหรอ โอเคค่ะ แยกเขาสองร้อยสี่สิบเฮ้ยอีน้างเข่าอีกพันหนึ่งโอเคค่ะ สเก็ตเตอร์เข่า มาอีกรอบนึงแบบติดๆกันมันก็หมุนได้รอบเดียวเลย แต่รอบเพื่อเก่าแล้วค่ะ ไป ขอแบบสเก็ตเตอร์ตกมาหลายๆเลยมา โอ้ยแยกบ่เขาล็อกสามเออนั่นละมา บวกมาเพิ่มที่ละหาที่ละหกเลยตกลงมาหาหกตัวเพิ่มกันก็ได้มาเมื่อวานอย่างนะ เออเรามา โอ้โหพันสองสวย หพันสองค่ะ คิงโอ้โหเต็มช่องม้าแบบซีซีพันเฮ้ยได้ว่ะ คิงเต็มช่องแล้วค่ะ ได้แมมอีกร้อยห้าสิบ แยกเออโอ้โหเต็มช่องอีกแล้วมาพันสองได้ไว้ค่ะ ไว้ไว้ เออได้กองอยู่สวยสองพันห้าเอ็ดโอ้โหบอม้าให้มีแต่คิงเต็มแถวแล้วค่ะล็อกสองโอ้โหสภาพเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ จ็ดพันแปดเออผมงามเอ็ดมาโอ้โอ้ยตอ่ารกที่บอกว่าซิปเขายังเอ่อ ลืมว่าล็อกสองมันก็แตกโอเค แต่ว่าให้หลายไปไหนเนาะถ้าเกิดถือว่า โอเค อยู่เก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทดูน้าหวังในหลายก็นี่นะ อันที่จริงไปอีกเก้าข้างแปดข้างเบอร์นี่เซาเลนแล้วเนาะคะ่ะ เออไม่ได้เอาสูตรพวกงัวพวกเอียงมาใส่ว่ะที่ว่าตัดใหม่ว่าเป็นยังให้มันหมุนเบอร์ให้มันเบิดเลย โอ้โหเออเออแหมมาคูณสองไปค่ะแปดสิบสเก็ตเตอร์คุ้มที่สุดแล้วเนาะเออเอ็นมาสวย โอ้โหโมมี่เหล่า ล็อกสาม